สวัสดีชาวไซต์ทูโก ขอต้อนรับสู่วิดีโอใหม่ อีกครั้งขอบคุณสำหรับความรักและการสนับสนุนที่คุณให้เรา งานของเราคือทำให้จิตวิทยาและสุขภาพจิตเข้าถึงได้สำหรับทุกคน เริ่มกันเลย มันมีแบบแผนมากมายเรื่องความเข้มแข็งทางใจ ส่วนใหญ่เกี่ยวกับความคิดว่า เพื่อมีจิตใจเข้มแข็ง คุณต้องมีความสุขเสมอ หรือมีภูมิป้องกันอารมณ์เชิงลบ ในความเป็นจริง ยังมีเรื่องของการรักษาความเป็นตัวเอง และการเข้าใจอารมณ์ตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ไหน เพื่อให้เข้าใจว่าความเข้มแข็งทางใจคืออะไร น่าจะดี ถ้าเรารู้ว่าอะไรไม่ใช่ นี่คือ8สิ่งที่คนจิตใจเข้มแข็ง ไม่ทำหนึ่งเขาไม่เก็บกดอารมณ์ไว้ เพื่อให้เข้าใจเราต้องมาดูก่อนว่าการเก็บกดอารมณ์ไว้ หมายถึงอะไร แล้วเราทำทำไม จากนักจิตวิทยาลิออนเซลเซอร์ การซ่อนความเจ็บปวดทางอารมณ์ มาจากความกลัว เราอาจกลัวการถูกตัดสิน กลัวโดนล้อหรือปฏิเสธ แต่การเลือกเก็บซ่อนอารมณ์ไว้ อาจนำไปสู่ความรู้สึกถาวรที่แก้ไขไม่ได้ สร้างผลเสียระยะยาว ความกลัวและความเข้มแข็งทางใจ มีความสัมพันธ์ซับซ้อน คนที่จิตใจเข้มแข็งมักจะรับรู้ยอมรับและหาทางผ่านพ้นความกลัวได้ เขาไม่ปล่อยมันมาขวางทางชีวิต 2. เขาไม่จมกับอดีต ไม่ว่าจะเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็ก ความเสียใจไม่เดินหนีใคร คุณอาจพบว่าคุณมักอยู่กับความเสียใจ คนที่เข้มแข็งรู้ว่าเขาต้องปล่อย สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ก่อนความคิดจะกลายเป็นความหมกมุ่น การสำนึกผิดเป็นเรื่องดี การคิดถึงอดีตในทางที่ดีและสร้างสารรค์นั้นดีเยี่ยม เพราะมันช่วยให้เราเติบโตอย่างดีที่สุด แต่เมื่อความคิดกลายเป็นความหมกมุ่นหรือรู้สึกผิดแบบไม่มีเหตุผล มันก็เสียสุขภาพ 3. เขาไม่ถูกใครชักจูงง่าย ๆ การเป็นคนถูกชักจูงง่ายๆ บ่งบอกว่าคุณไม่เป็นตัวของตัวเอง คนที่มีจิตใจเข้มแข็ง ไม่ใช่คนชอบตามคนอื่น หรือไปตามกระแส เพราะเขารู้ว่าเขาเป็นใคร นี่ไม่ได้แปลว่าคนจิตใจเข้มแข็ง ไม่ฟังไม่ปรับตัวตามคนอื่น แต่เขาไม่ปล่อยให้อิทธิพลจากคนรอบข้าง มีผลต่อการกระทำหรือความเชื่อ ฉะนั้นเขาก็ไม่ค่อยต้องไปพัวพันกับอะไรที่เขาไม่สะดวกใจ 4. เขาไม่ปล่อยให้ใครมาล้ำเส้น คนจิตใจเข้มแข็งรู้ขอบเขตของตัวเอง ไม่ว่าเรื่องส่วนตัว เรื่องงาน เรื่องความรักหรือเรื่องอื่นๆ การสร้างขอบเขตเป็นเรื่องสำคัญสำหรับสุขภาพจิตจากเจนคอลลิงวูดที่ไซค์เซ็นทรัลความสามารถในการสร้างขอบเขตส่วนตัว สัมพันธ์โดยตรง กับระดับความภาคภูมิใจในตัวเองที่ดีสำคัญที่ต้องเข้าใจว่าการสร้างขอบเขตไม่ใช่การเฉยชา อยู่ห่างหรือตัดบท โดยการทำให้ขอบเขตคุณชัด คุณสามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีขอบเขตนี้ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่น เป็นการใส่ใจและการสนับสนุนที่ดีกว่า โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า 5. เขาไม่ยึดติดกับมุมมองของตัวเองแม้ว่าคนจิตใจเข้มแข็งจะเป็นตัวของตัวเองมาก เขาก็ยังเปิดใจให้กับมุมมองของคนอื่น ที่จริง คนเข้มแข็งประเมินความคิดและความเชื่อใหม่บ่อยๆ ความแตกต่าง คือการประเมินนี้ทำภายใน และอยู่บนฐานการเรียนรู้และมุมมองใหม่ ไม่ใช่อิทธิพลจากคนรอบข้าง การเปิดรับมุมมองใหม่ดีกับสุขภาพ เพราะมันกระตุ้นการเติบโตและเปลี่ยนแปลง เพื่อจะเป็นคนที่ดีขึ้น เราต้องยอมรับความคิดว่า มีอีกหลายสิ่งที่เรายังไม่รู้และไม่มีทางรู้ คนจิตใจเข้มแข็งไม่เพียงยอมรับความคิดนี้ แต่โอบรับไว้เลยละ่ะ เขาใช้มุมมองใหม่ ๆ เป็นเครื่องมือให้เข้าใจโลกได้ดีขึ้น 6. เขาไม่โทษคนอื่นเมื่อเขาพลาด คนจิตใจเข้มแข็งไม่เล่นเกมกล่าวโทษ เขารับเป็นเจ้าของความผิดพลาดและการตัดสินใจผิด และเขารู้ว่าอารมณ์ความคิดและแผนงาน เป็นของเขาเองมากกว่าจะไปโทษคนอื่นที่ชวนให้เขาคิดแบบนั้น คนจิตใจเข้มแข็งยังหลีกเลี่ยงการโทษคนอื่นให้รู้สึกต่ำต้อย เขาฝึกตนให้สนใจความก้าวหน้าและการแก้ปัญหามากกว่าไปสนใจสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้ อย่างเช่น อะไรหรือใครที่ทำให้เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดี 7. เขาไม่ติดกับความสมบูรณ์แบบ ส่วนทางกับความเชื่อทั่วไป คนจิตใจเข้มแข็งไม่ใช่พวกสมบูรณ์แบบ เขามีมุมมองที่ดีต่อความผิดพลาด เรียนรู้จากมันได้ต่อเนื่อง ถึงอย่างนั้นแม้เขาไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบ เขาก็พยายามจะเป็นคนที่ดีกว่า ความแตกต่างคือเขาจะดีกว่า เทียบกับคนที่เขาเคยเป็น ไม่ใช่ดีกว่าเมื่อเทียบกับคนอื่นๆพื่อที่จะเติบโต พวกเขาโอบรับความผิดพลาด และการวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ รับ ให้มันเป็นบทเรียนมากกว่าเป็นข้อพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนอย่างไร และ 8. เขาไม่กลัวการอยู่คนเดียว คุณหวาดหวั่น หลีกเลี่ยง หรือกลัวการอยู่คนเดียวไหม สำหรับบางคนการอยู่คนเดียวเป็นเรื่องยาก เพราะมันดึงความเหงา ความคิดฟุ้งซ่าน ความไม่มั่นคงให้ปรากฏขึ้นมา สำหรับคนจิตใจเข้มแข็ง เวลาอยู่ลำพัง คือเวลาสะท้อน ผ่อนคลาย และรู้จักตัวเองให้ดีขึ้น นี่ต่างจากคนเก็บตัว เพราะคนเข้มแข็งไม่ได้ชอบ หรือจำเป็นต้องอยู่คนเดียว มันแค่เป็นสิ่งที่เขารู้สึกสบาย ถ้ามันเกิดขึ้นวิดีโอนี้ช่วยคุณแยกแยะคนจิตใจเข้มแข็งจากคนอื่นๆ ได้ไหมคุณมีอะไรแปลกใจ หรือคุณเป็นแบบวิดีโอนี้หรือมันเหมือนใครบางคนที่คุณรู้จัก เล่าให้เราฟังได้ในคอมเมนต์ เราอยากทราบความเห็นคุณ ถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ กรุณากดไลค์กดแชร์ให้คนที่จะได้ประโยชน์ด้วยค่ะ ลงทะเบียนและกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับเนื้อหาถัดไป ขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ค่ะ